ทีนี้มาดูตัว assignment 3 นะครับก็คือให้ใช้โปรแกรมประเภทเดโมหรือฟรีแวร์ครับเช่น etab easytab ตัวที่เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับมีโปรแกรมอื่นๆมีพวก n e p a n นะครับ n e p a n d i c s i l e n t นะครับที่ค่อนข้างจะ จะใช้ในการทำ assignment ได้ที่ผมดูมี etab ทำได้ Easy Power ตัวเดโมเนี่ยมันมันปริ้นไม่ได้ มันปริ้นไม่ได้ มันจะมีปัญหาเหมือนกันในการที่จะทำเป็นทำออกมาส่ง คือมันรันได้นะครับ ส่วน e-tab เนี่ย มันเซฟไม่ได้ คือมันจะเซฟเฉพาะตัวเดโมที่เขาให้ มันจะเซฟเฉพาะตัวที่เราทำล่าสุดแค่นั้น แล้วมันจะเก็บตัวนั้นไว้ คือเราเอาไปโมดิฟายต่อไม่ได้ แต่มันยังดี มันยังมันยังสั่งพิมพ์รีพอร์ต สั่ง ถ้าเรามี PDF เราก็สั่งพิมพ์เป็น PDF เป็นอะไรโอเคไหมครับ ได้นะครับก็เข้าไปในตัว เข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับ etab com ก็ได้นะครับ w w w etab com นะครับเราก็จะเข้าไปในหน้าของอตัว บริษัทเขาเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปลองโหลดเดโมมาลองเล่นดูนะครับตัวดาวน์โหลดเดโมอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับทีตัวเดโมตัวนี้นะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะครับ ก็กรอกจริงบ้างโกหกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อีเมลต้องอีเมลจริงโอเคไหมครับอีเมล จริง เพราะจะส่งโค้ด activate โค้ดมาให้เราทางเมลนะครับไอ้โค้ดนี้ใช้ได้ 2 เดือน ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำ assignment ในเทอมนี้มาส่งโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับตัวตัวนี้จะดาวน์โหลดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่หน่อยนะครับ200กว่าเมกแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยพอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มา install นะครับตัวที่ผมโหลดมาแล้วเนี่ยตัว installer เนี่ยผมมาไว้ให้ที่นี่นะครับ อยู่ในนี้อยู่แล้วตัว installer นะครับแล้วก็โค้ด เดี๋ยวตัว access code ก็คือ แต่ว่า tax สูตโคนี้ของเดือนสิงหานะครับคือ MLDA นะครับ MLDA ถ้าใครจะมาเซฟจากเครื่องนี้ไปเซฟจากเครื่องนี้ไป install เลยก็ใช้โค้ด MLDA ตอน install นะครับก็ได้นะครับนี้ลงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีตัว eTab หน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสมมติผมปิดแล้วเปิดใหม่แล้วกันนะครับตัว eTab ตัวนี้นะครับ install เรียบร้อย ก็จะมีไอคอน eTab เวอร์ชัน11 นะครับเปิดเข้ามาเนี่ย เข้าไปที่ New Project นะครับ พอ New Project มันก็จะเป็นกระดานเปล่าๆ นะครับ เป็นกระดานเปล่าๆ ตรงนี้นะครับ ออกมา แต่ว่าเวอร์ชันเดโมเนี่ย เราทำอะไรไว้ มันจะเก็บเฉพาะตัวล่าสุดใช่ไหมมันจะเซฟเป็นชื่อใหม่อะไรไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ย ไปที่ edit mode เนี่ย เราก็สามารถสร้างนะครับ เอาบัสมาวางได้นะครับ เอาบัสมาวาง เอา เอาเจเนเรเตอร์มาวาง เอาอะไรมาวางนะครับ เอาตัวนี้มาวางนะครับ ต่างๆ ในที่นี้ผมใช้สายเคเบิลนะครับ มาวางแล้วผมก็จะต่อสายเคเบิลเรียบร้อย นี่คือตัวตัวแอสไซเมนต์ที่ผมลองสร้างเล่นๆ นะครับ ตัวนี้ไม่เอานี้ ก็ลบทิ้งได้นะครับ ลบทิ้งนะครับตัวรีเลย์ก็จะมีรีเลย์ให้ มีตัวรีเลย์เราให้เราเอามาสร้างไว้มี CT นะครับ ตัว CT อยู่นี่นะครับแล้วก็มาคลิกนั้นนี่ต้องลองทดลองไปสร้างลองออกแบบดูนะครับ ลองออกแบบลองสร้างดูนะครับค่าเราก็อย่างตรงนี้นะครับตัวที่เป็นส่วนของไอตัว power grid ตัวนี้นะครับ ก็คือตัวแทนของคือตัวแทนของตัวไอตัวเนี้ยที่เป็น infinite bus นะครับซึ่งตรงนี้ 22 กิโลโวลต์นะครับใช่ไหมตรงนี้ 22 กิโลโวลต์ทีนี้ถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราคำนวณด้วยมือเป็นไงครับ เราจะฟิกค่าตรงนี้ 22 กิโลโวลต์ นะครับฟิกค่าตรงนี้ 22 กิโลโวลต์แต่ว่าในตัวซอฟต์แวร์เนี่ย เนื่องจากมันคำนวณเนี่ย ตามตามไอตัวมาตรฐานจริงนะครับ ในนี้เนี่ยเราจะต้องใส่ค่าที่เป็นค่า false MVA นะครับ false MVA หมายความว่ามันไม่ได้มองอถ้าเรา ถ้าเราเรียนแล้วเราคำนวณแบบคร่าวๆใช่ไหมครับ เวลาคำนวณตรงนี้ 22 kV นะครับงั้นตรงนี้มี z ค่าหนึ่งตรงนี้ฟอลตรงนี้เท่าไหร่ แล้วก็คำนวณตรงๆได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆ แล้วเนี่ยจุดที่มันไปเชื่อมต่อกับกริดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นระบบของการไฟฟ้าภูมิภาค หรือว่าเป็นของโรงงานที่ไปต่อ กับระบบการไฟฟ้าอีกทีนึงเนี่ยเขาจะเขาจะมีการกำหนดด้วยค่า fault MVA นะครับ หมายความว่ามันไม่ได้มองเป็นไอแหล่งกำเนิดแรงดันอย่างเดียว แต่มันจะมองเป็น มีแหล่งจ่ายแล้วมันก็จะมีค่าเรียกแตนนะครับมีค่าเรียกแตนตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นแรงดันที่จุดเชื่อมต่อนะครับหมายความว่าฟอลที่นี่สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับมันจะถูกกำหนดไว้ฟอลที่นี่ด้วยค่า MVA fault นะครับ MVA fault นะครับเข้าไหมครับเซกชันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์พระชัยก็คงพูดถึงเองนะครับนั้นเราก็ต้องใส่ค่าตามนี้ ในทำนองเดียวกันนะครับแทนที่เราจะใส่ค่าไอเรียกแตนของสายส่งเข้าไปตรงๆ แบบเหมือนในบทเรียนง่าย ๆอย่างนี้นะครับ ในซอฟต์แวร์ที่มันซอฟต์แวร์ใช้งานจริงเนี่ย มันก็จะมีค่าอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับ ที่มันใช้ในการโมเดลนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นสายเคเบิลเป็นสายทรานสมิชันไลน์ใช่ไหมเราใส่เรียกแตนเฉยๆมันก็ต้องจริงๆแล้วมันจะมีค่าทั้ง r มีค่าทั้ง r ทั้ง x นะครับซึ่งค่า r เวลาเราคำนวณบางทีเราตัดทิ้งใช่ไหมแต่ในซอฟต์แวร์เราจะใส่หรือไม่ใส่มันแล้วแต่ว่าเขาเขียนซอฟต์แวร์มาอย่างไง นะครับ นอกจากนี้ตรงจุดที่เป็นโหลดอย่างเงี้ยนะครับ ตรงจุดที่เป็นโหลด อย่างเช่นร้อยแอมบางครั้งบางครั้งในซอฟต์แวร์มันให้ใส่เป็น MVA หรือมันให้ให้ใส่ MVA เสร็จแล้วเป็น power factor เท่าไหร่ด้วยอะไรด้วยซึ่งมันจะคำนวณค่าตามสภาพความเป็นจริงของผู้คนใช้งานใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนแค่ในตัวอย่างนะครับ เราก็ต้องลองไปลองใช้ดูนะครับอันนี้นี่ผมที่ผมทำไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับ ผมใส่ค่า ฟอล MVA ไว้สูงสุดเลยที่มันจะใส่ได้นะครับ เพราะว่าผมโมเดลให้มันใกล้เคียงกับกับในตัวอย่างมากที่สุด โอเคไหมครับเยอะๆหมายความว่าฟอลเท่าไหร่มันก็จ่ายได้หมดนะครับเวลาที่ได้จากการคำนวณนนะครับ แล้วก็ลองดูบางคนอาจจะได้ค่าแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่เราจะกรอกค่าเข้าไปนะครับบัสแต่ละบัสนะครับสายเคเบิลตรงนี้นะครับผมก็ใส่ค่าอินพีแดนนะครับ 5 x เป็น5ใช่ไหมตามตาม assignment นะครับ 5 โอห์มกับ J 4 โอห์มนะครับ ผมโมเดลด้วยสายเคเบิลนะครับ 5 โอห์มกับ impedance 4โอห์มนะครับ แล้วก็ลองคำนวณดูนะครับ ส่วนโหลดตรงนี้นะครับ ผมก็พยายามที่จะให้ได้ 100 แอมป์เคไหมครับเลตเต็ด100 แอมป์นะครับ เราใส่เป็นกี่ kVA กี่เมกะวัตต์ก็แล้วแต่ นะครับ งั้นพอเราสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่ CT ใส่ overcurrent เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลองรัน power flow ก่อนได้นะครับรัน power flow ก็ไปตรงที่ pq แล้วก็คลิกรันนะครับ เราจะได้ผลการรัน power flow ออกมานะครับ งั้นโหลดจริง ๆแล้วก็เราสเปคไว้ที่100แอมป์แต่พอโปรแกรมมันคำนวณเนี่ยมันได้ประมาณ100.3แอมป์้าใจไหมครับ แต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะโมเดลโหลดด้วยตัวอื่นก็ได้นะครับ มันยังมีสเตติกโหลดมีล้ำโหลดนะครับแต่ก็โมเดลเป็นมอเตอร์ก็อีกแบบหนึ่งถ้าโมเดลเป็นมอเตอร์มันจะมีผลเวลาเกิดฟอลเนี่ย มันจะฟีดกระแสกลับไปด้วย นะครับ นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับ ทีนี้ผมลองคำนวณช็อตเซอร์กิตดูนะครับที่บัตร2บัตร3อย่างเงี้ยนะครับ บัตร2เนี่ยสั่งให้เป็น ฟอลก็คลิกที่นี่บัตร3ฟอลที่นี่อย่างเงี้ยนะครับ maximum ัมฟอลเป็นเท่าไหร่นะครับ เราก็สามารถคำนวณ maximum ัมฟอลที่บัตร2นะครับ แล้วก็ minimum ฟอลมิ minimum ลเป็นเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือเราอยากดูดิวตี้ดิวตี้คืออะไรคือฟอลสูงสุดนะครับแต่ฟอลสูงสุดอันนี้ผมยังกรอกไม่ครบนะต้องกรอกค่า R ของเคเบิลด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างนะครับตัวถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็น easy power เนี่ยพอเราสร้างเสร็จเราคลิกแล้วมันมันมันมีปุ่ม coordinate ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ แต่ถ้าเป็น e tab ตัวนี้นะครับ ตัวนี้พอเราสร้างตัวนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน e tab star เสร็จแล้วให้เราลากอุปกรณ์เนี่ยเลือกอุปกรณ์เสร็จให้กดชิปกดชิปแล้วลากมาได้เลย กดชิปแล้วลากมานะครับมันก็จะมาอยู่บนบนฉากตรงไหนเป็นรีเลย์นะครับเราก็เข้าไปกำหนดค่ารีเลย์ได้เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงรีเลย์นะครับพอใส่ CT ใช่ไหมพอใส่ CT เรียบร้อยเรากำหนดใส่ CT เนี่ยเรากำหนด เลโชของ CT ได้ เท่าไหร่ก็ได้นั้นแต่ละคนเนี่ยต้องมีค่าตรงนี้ที่แตกต่างกันได้ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วแต่เรานะครับแล้วเราคำนวณฟอลเรียบร้อยนะครับลองเอากระแสฟอลมาดูนะครับแล้วลองดูรายละเอียดต่างๆนะครับ CT ตัวนี้เหมือนกันนะครับนั้นรีเลย์รีเลย์ทั้งคู่นะครับพอลากมาวางเรียบร้อยนะครับรีเลย์ตัวที่ 1 อย่างเช่นอันนี้นะครับโอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยผมเข้าไปที่ไลบรารีเห็นไหมครับมันจะมียี่ห้อให้เราเลือกเยอะแยะเลย นะครับ แต่ในที่นี้ผมก็ไม่ไม่ได้เลือกไปที่ยี่ห้อไหน เพราะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหม ผมเลือกไปที่เดโมรีเลย์นะครับ พอเลือกเดโมรีเลย์ปั๊บเนี่ย ตัวฟังก์ชันที่ผมเลือกได้ ปรากฏว่าผมเลือกตาม IEC ได้ extremely inverse standard inverse very inverse เห็นไหมนะครับ ซึ่งคำสั่งผมให้ใช้รีเลย์ประเภทไหน IEC standard ใช่ไหม ก็คลิก IEC standard inverse เข้าไปนะครับ ฟังก์ชัน instantaneous ปลดออกไปก่อน กาวก็ไม่เอานะครับ ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับ ผมลองเซตเป็นอย่างนี้ดูก่อนนะครับ อ่าไม่เป็นไรตัวเลขพิกอัพกระแสพิกอัพเอาไว้ก่อนนะครับ กระแสพิกอัพเราใส่ได้พอใส่เสร็จมันจะไปพลอตให้นะครับ ไทม์ไดอัลเป็นไงครับ ไทม์ไดอัลเราใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้มันจะไปพลอตให้นะครับ เราจะคำนวณด้วยมือแล้วมาใส่ก็ได้นะ แต่สมมติว่าผมไม่คำนวณด้วยมือผมผมไม่อยากคำนวณนะครับ ผมให้ไหนๆผมใช้ซอฟต์แวร์แล้วนะครับนั้นรีเลย์หนึ่งกับ2เนี่ยใส่ค่าเป็นเดโมรีเลย์ทั้งคู่นะครับ เบอร์2ก็ใส่เดโมรีเลย์แล้วผมลากชุดเนี้ยกดชิปแล้วลากมาวางบนตัวโคดิเนตฉาดตัวนี้นะครับผมได้แบบนี้ออกมานะครับนั้นรีเลย์แบบนี้รีเลย์หนึ่งแบบนี้รีเลย์สองอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอย่างนี้รีเลย์หนึ่งทำงานก่อนรีเลย์สองไหมทำงานก่อนใช่ไหมนั้นฟูลโหลดอยู่ที่ไหนครับ ฟูลโหลดตรงนี้ร้อยแอมนะครับ ตรงนี้แอมคูณ 10เห็นไหมครับฟูลโหลดตรงนี้ร้อยแอมงั้นรีเลย์ควรจะทำงานเป็นไงครับ เลยฟูลโหลดขึ้นไปใช่ไหมเลยฟูลโหลดขึ้นไปนะครับงั้นเราเอากระแสฟอลเนี่ยกระแสฟอลเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอากระแสฟอลเนี่ยมาเซตได้จากการคำนวณเมื่อกี้เรารู้กระแสฟอลใช่ไหมนะครับมุดผมใส่กระแสฟอลเข้าไปทางนี้ก็ได้นะครับใส่กระแสฟอลไม่แน่ใจสมมติเป็น2 kA นะครับโอเค เข้าไปสมมติกระแสฟอลอยู่นี่ กระแสฟอลอยู่นี่ กระแสโหลดอยู่นี่นั้นรีเลย์ผมเซตไว้เนี่ยรีเลย์เนี่ยทั้งบัตรหนึ่งและที่บัตรสองเนี่ยผมเซตไว้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกลางระหว่างฟูลโหลดกับฟอลได้ไหมโอเคไหมมินิมัมฟอลนะครับ สมมุติตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลแล้วกันนะครับ ผมใส่ค่า ตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลนะครับ โอเค คิร์ฟแต่ละตัว โอเคอสมมติตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็นเป็นมินิมัมฟอลซึ่งผมมาขยับมันทีหลังได้นะครับ ตรงนี้ ขยับด้วยค่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเซตกระแส ไอผมเซตรีเลย์สองเนี่ยตัวนี้เป็นไงครับฟูลโหลดร้อยยุคฟูลโหลดอยู่นี่นะครับฟูลโหลดอยู่นี่ฟูลโหลดนะครับร้อยแอมนะครับฟอลนะครับสมมุติว่าฟอลต่ำสุดอยู่ที่นี่นะครับ เราเอามาวางก่อนได้งั้นผมเซตรีเลย์ไว้แถวแถวนี้ได้เห็นไหมผมก็เซตค่ารีเลย์ไว้แถวแถวนี้เสร็จแล้วรีเลย์หนึ่งเป็นไงครับรีเลย์หนึ่งต้องเห็นฟอลเหมือนกันไหม เพราะมันแบ็กอัพงั้นผมเซตไว้ที่กระแสเดียวกัน เห็นไหมแต่รีเลย์หนึ่งผมให้มันทำงานช้าลงไปใช่ไหมให้มันทำงานช้าลงไปอีกนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าค่าที่ผมลากเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ผมก็เลือกมาดูเห็นไหมครับนั้นรีเลย์สองเป็นไงครับเทอร์ซีทีห้าร้อยทับห้านะครับ ถ้าเราเซตกราฟแบบนี้พิกอัพคือ0้านะครับไทม์ไดอัลงห้ารีเลย์หนึ่งเป็นไงครับรีเลย์หนึ่งก็เซตอัพไว้เป็นไงครับ พิกอัพที่ค่าเดียวกันแต่ไทม์ไดอัลศูนย์จุดห้าเห็นไหมครับกระเถิบขึ้นใช่ไหมเสร็จละทีนี้ถามว่าเซตรีเลย์หนึ่งกับสองให้มันดีเลย์ดีเลย์เท่าไหร่ใช่ไหมสมมติรีเลย์สองเนี่ยผมเซตไว้ที่ค่าต่ำสุดเลยที่เร็วที่สุดอันรีเลย์สองเนี่ยเซตไว้ที่เร็วที่สุดนะครับได้รีเลย์ตัวนี้ได้ไทม์ไดอัลศูนย์จุดศูนย์สองห้านะครับคือเร็วสุดตรงนี้อันถามว่ารีเลย์หนึ่งควรจะดีเลย์ออกไปเท่าไหร่ครับ สมมุติว่าจุดที่เป็น maximum fall นะครับสมมติ maximum fall อยู่ที่ 3 3.5 แล้วกัน 3.5 KA นะครับ maximum fall อยู่ที่ 3.5 KA ที่ 3.5 KA เนี่ย ตัวมันต้องดีเลย์เท่าไหร่ครับ maximum fall ที่นี่ใช่ไหมสมมติ maximum fall ที่นี่3.5 KA 3.5 KA ตัวมันต้องดีเลย์0.3 วิใช่ไหม0.3วินะครับผมเอานาฬิกามาวางตรงนี้นะครับ ที่จุดนี้นะครับ จากตรงนี้ ถึงตรงนี้ ตรงนี้มัน ดีเลย์อยู่ที่หนึ่งงจุดสอเจ็ดวิ แต่ผมอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์จุดสามวิลองปรับดูศศููนนยย์์จุดสี่หหกกจุดสองตรงนี้นะครับนั้นระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณาม ปรับให้ได้ประมาณสักศูนย์จุด มันดีเลย์มันเป็นสเต็ปนะครับ ศูนย์จุดสามสามสามผมพอใจที่ตรงนี้ละ นี่คือนี่คือคำตอบของค่าเซตติ้งนะครับ งั้นผมเซตรีเลย์ R1 ไว้ที่ time dial 0.15 โอเคไหมงั้นเวลามีรีเลย์หลายๆ ตัวเรามาโคดิเนตบนฉากนี้เรียบร้อยจบ ผมก็ไม่ต้องคำนวณใช่ไหมโอเคไหมครับ งั้นการเซตตรงนี้ก็ได้0.333วินาที นะครับงั้นรีเลย์ R 2ก็เซตไว้ที่ค่านี้ รีเลย์ R 1ก็เซตไว้ที่ค่านี้ เขียนไหมครับ นั้นก็จะเป็นค่าที่เราดีไซน์นะครับ เราจะเลือก CT c o r r e l a t i o เลือกรีเลย์แต่รีเลย์เป็นสแตนดาร์ดนี้โจทย์กำหนดถูกไหมอาจจะเลือกลองคำนวณดูนะครับ งั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะปริ้นหน้านี้ได้นะครับ ถ้าเกิดว่า มีมี PDF มีอะไรแล้วก็สั่งปริ้นได้นะครับ อันนี้ผมอาจจะสั่งตะแคงเนี่ยฉากตรงนี้นะครับนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่า ให้ส่งฉากแบบนี้ แค่นี้เองนะทำนองนี้ ถามว่าแต่ละคนเซตไม่เหมือนกันได้ไหมอ่าได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งห้องเป็นค่าเดียวกันมาหมดเลย ทุกทศนิยมเลย เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมมันเป็นไปได้น้อยโอเคไหมครับ นะครับออันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยนะครับในการในการทำโคดิเนชันอย่างหนึ่งเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องมอเตอร์เรื่องหม้อแปลงนะครับ ตัวมันเองทำอะไรได้อีกนะเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงมาแสดงให้ดูนะครับ มีซอฟต์แวร์อีกหลายตัวด้วยอ่า